นี่เสือแตกยักษ์ซ้อนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อบันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆสวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้อยู่กับพี่เสือแตกยับสล็อตนะอยู่กับลักกี้ในโกะนะ วันนี้เราจะมาจัดฟิลเจอร์กันแบบจัดหนักจัดเต็มนะทุนเรามา20,000นะ21,100ตีไป20,000แล้วกันนะเราจะจัดกันหน่อยแพงสุดอยู่ที่40บาทนะ3,000นะ ที้ในเกาะ AG นะ มา ดูดิ ไม่เล่นนานแล้วเกมนี้แปลกดีนะ ชอบเกมนี้อยู่เหมือนกันแต่ก่อน เล่นบ่อยนะ ตัวคูณมันก็ มันต้องมีตัวคูณไหลมานะ ไม่ใช่ตัวคูณมาตลอดเนี่ยเห็นแมวมาเงี้ยต้องพบลงคูณไปเรื่อยเคยได้ตัวคูณแม่งเกือบสี่สิบเหมือนกันนะโคตรเยอะ โอ้พระเจ้าจอร์ดมาทีมันต้องมาบ้านะไม่ก็ไปจ่ายนะ ข้อเสียของแม่ เจมาก่อนเจมาตามไปอุ้ยวายมาสวยฮู้มคูณ16แล้วตอนนี้ครับ จะไม่มีอะไรจ่ายเพิ่ม อีกเจ็ดหมุนยกโือไดกโอ้ยว้าวไปเอ้ยว้าวอีกเว้ยเฮ้ยนี่กูซื้อสามพันนะเฮ้ย What the fuck เราได้เคสองพันนะเอ้ยยังได้อยู่ โอเค เราได้ทุนคืนมาแล้วนะตอนนี้ โอเค กำไรงอกมาหน่อยนึงหกร้อยครับ วันนี้ลิควิดไปดิ 2,880 สวยโคมไฟไม่มาครับหมดสุท้ายยังไง โอ้ยโอเควายมาคูณ22ครับแล้วป้ามตอนนี้5้0ครับคิวเถวหนึ่งคิวเถวหนึ่งโอเควายอู้เอาละมึงสองพันสองกำไรเรามาสามพันแล้วนะมาอีกกำไรเรามาห้าพันแล้วตอนนี้ ไปพัดไปอีกสองเจ็ดร้อยอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยโอ้ยสกัดแตกไหมแตกไหมแตกไหมสกัดต้องแตกไหมแตกไหมแตกไหม เป็นที่ไอ้สตีดจบ ไม้ทัว ไม้สุดท้ายจับมาได้ห้าพัน ก็ประมาณแปดพันหกร้อยสี่สิบนะเราซื้อไปสามพันได้อยู่ เปิดมาได้สวย เปิดมาได้สวย ต้องจัดต่อละต้องจัดต่อละกูจัดแน่นอน ยังไม่ใช่ไม้เดิมครับสามพันโอ้ยสกัตเตอร์ตานี้มาเยอะนะโอเคโอ้ยอันนี้อะไร เขาไป เสียงเกมแม่งดังไปวะน่าจะโอเคอยู่นะเฮ้ยนี่มึงว่าหมดเลยนะฮัลโหล คุณเสียงนุ่ม เกมมาก่อนครับร้อยสี่สี่น้อยชิบหาย ไม่ไหลด้วยซูชิโอ้ยตายละมึง โอ้ตานี้ ไม่รอดครับ ขี้หักในแน่นอน ทรงนี้ขี้หักในโอ้โห โอ้โห เฮ้ยมึงเอาจริงดิ เรียบร้อยครับ ซื้อสามพันให้กูไม่ถึงสามร้อยหน้าแมวสักตีน กูไม่กดละฟิวเจอร์ กูอัดเบ็ดหนักๆ แม่งเลยละสองร้อยแล้วกันสองพันก็เยอะสองร้อยนั่นกำลังดีนะ แต่ตอนนี้เรามีกำไรมาอยู่ที่สามพันครับ อ่ะไหนไป เออในในในเล่นนอกก็วายก็มีให้เราเหมือนเดิมนะทวีคูณไปเรื่อยสิบมาสวยสูงสวย ยี่สิบครับดอกนี้เฮ้ย วายมาขนาดนี้มันไม่ต่อยกูได้ไง Nope สิบสามหนึ่งมาก่อนไม่มีอะไรไหลอุ้ยโคมัอุ้ยอุ้ยโคมสามพัน ไม่ไหลอ้าว อ้าวดูดกูแล้ว ดูดกูโอเคหกสิบเฮียทุเรศ วะต้องอัดเพิ่มจากสเต็ปสามร้อยยี่สิบวาเราต้องอัดว้าเราต้องอัดสิบมาแถวสามไมมไม่มา โอ้ยเยียยับ เราขาดทุนแล้วนะ เราลงหมื่นเก้าแล้วนะ อุ้ยโอเค ขึ้นละขึ้นละขึ้นละ เจมาสวยครับ เออุ้ยแซลมอนเอเอ้ย ไม่จ่ายว่ะจังหวะนี้เริ่มเป็นหนังชีวิต เราเล่นเราเล่นทุนแล้วนะเราขาดขาดทุนแล้วนะตอนนี้นะ nope ไม่จ่ายแล้ว นี่คุณเบยดสามร้อยนะเว้ย หนักนะเว้ยเมาสิบทีก็สามพันนะเพื่อนๆแล้วดูแม่งจ่ายดิ จ่ายยี่สิบสามสิบหกสิบอ่ะโคงไฟมาสวยเก้าร้อยหกสิบแล้วมันก็ไม่ไหลให้เราตามสเต็ปกูนี่หิวน้ำเลย เอเอแถวหนึ่งก่อน เอแถวหนึ่ง เฮี้ยมือนสี่แล้วอะหยาบอะบอกเลยว่าหยาบสิบเท่าหนึ่งอุ้ยคงไฟคงไฟคงไฟไม่หมายากคงไฟสิบครับโอ้ยผมไม่ได้พูดขับหยาบนะผมพูดว่าควายนะใช่ไหมนะผมหัวร้อนอะที่ผมยัดไปสุดสุดแม่งเท่าไหร่วะเดเดี๋เดี๋มึง เออ ดูมึงดีอุ้ย สวยอยู่พัดแถวหนึ่งใบพัดใบพัด อุ้ยอุ้ยกูตาลายหมดแล้วใบพัดใบพัด อะไรก็ได้เยอะป้าม สี่ร้อยดอกไหมไม่ไหล เอาละเหลือหมื่นร้อย เหลือหมื่นพันเฮ้ย จ่ายหน่อย คนหงุดหงิดละอยากเบ็ดแบบอยากซื้อ อุ้ย เที่ยววายมา ไม่ใช่วายกรอบทองโอ้ยคืออยากซื้อ อะไรวะเฮียวายมาเฮียกูไม่ได้พูดสักทีสัตว์แม่เอ้ยมึงเอาไงเนี่ย เอาไหลไปไหลก้อนไหลอีไหลอีไหลอีไหลไอ้ฮีไม่ไหลกูจะพูดทเ่ียลืมึ่งช่างแม่งคนที่ไอ้เวรที่ทรงนี้เจ๊งว่ะเพื่อน ผมหมดมาเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไอ้เชี่ยจากสองหมื่นสามอ่ะสองอุ้ยคงไปอุ้ยเบอร์หนึ่ง มือบดละมือบดละโอเคโอเคเพื่อนจ่ายมาก่อนโอเคเรากลับมาเท่าทุนครับตอนนี้ ขอดีๆขอดีๆสวยไม่สวยไปพัดโอ้ยอู้อู้อู้อีกสวยไม่มีตัวคูณเลยสิบพันหนึ่งเจมาก่อนสิบพันหนึ่งสิบพันหนึ่งสิบพันหนึ่งสวยทีละสามสมรรถสองเว้ What the fuck เชื่อผมหมุนแบบผมกดจนเมื่อยแล้วนะไอ้สตีนเฮ้ยมึงยังไงอ่ะเฮ้ยสแกตเตอร์อะหโหเฮ้ยเฮ้ยมึงมาหน่อยเว้ยเอาละหนังชีวิตดีครับเพื่อนๆขาดทุนยัดแม่งเลยสี่ร้อยนะสูงสุดเกมนี้เอาดิไม่มึงก็กูอ่ะ เจ๊งไอ้งนี้อ่ะ อุ้ยเปิดมาได้สวยครับ สวยครับ สวยครับ ไม่มีตัวคูณเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งคูณมันให้ดิคูณไฟเขาแบบป้องเงยอะไรต่ออ่ะชื่อ ไม่เข้า ไม่เข้าแล้วอ่ะโซนนี้มันไม่ให้ว่ะอุ้ยแต่อุ้ยโอเควายมา แต่มันก็ยังดีนะที่มันไหลให้เราแบบ แล้วลุ้นๆนะเฮียไหลแบบ ใจเสียอ่ะ เออแซลมอน มากูเหนื่อยแล้วแซลมอน ไม่ใช่แซลมอนไอ้เหี้ยกูตาลายไปพัด ไม่มาสิบพันหนึ่งสิบพันหนึ่งครับ ไม่มาอุ้ยซูชิสวยยาูโอ้โหไม่ไหลเลยอ่ะนังชีวิตครับเพื่อนหมื่นห้าหมื่นสี่ตอนนี้ คูณมาพันสี่ไหลอุ้ยสวยสวยสวยตอนนี้อะ สี่พันสามแปดเพื่อนโอ้ไม่ไหลอีกแล้วอะไรวะอ่ะคุณสองมา อะไรมา เอสวย เอสวยตบตามเข้าไปทุกไหล ไม่ไหลอ่ะ อุตส่าห์คูณดีๆอ่ะ ตอนนี้ได้มาหมื่นสองร้อยสี่สิบแล้วเพื่อนๆกำไรเรามานิดเดียวเองอ่ะมันไอ้เหี้ยกูหมุนตั้งนานเลยค่ะมานิดเดียว มาไม่ถึงหมื่นด้วยอ่ะ มาหน่อยเพื่อน อะไรเพื่อนอุ้ยอุ้ยเหมือนจะดีลายเหมือนดี แซลมอนแถวหนึ่งแซลมอนแซลมอนสวยครับ สวยครับสวยครับ สองมือสองครับ สวยครับ เลิกครับไม่เล่นและไปอีกสี่พันครับ เลิก กูเลิก ตามนั้น ดอกนี้ก็ได้มาสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบกูเลิก กูไม่เล่น แตกเน้นๆ ไม่รู้กี่เท่า กูไม่นับ กูขี้เกียจ แต่เรามาสองหมื่นนะสองหมื่นร้อยกว่าบาทปะเฮียเกียรตินับช่างแม่งเรามาทุนมาสองหมื่นนะ แตกมา 57กำไรเรามา37กว่าถ้าไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะครับอไปก่อนสวัสดีครับ